วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมวยไทยนั่นเองนะครับสล็อตพีจีนะ มวยไทย มวยไทยไม่ค่อยได้แบบมาเน่นเท่าไหร่หรอกเกมนี้ นานๆทีนานๆทีจะมาเล่นเพราะว่าแม่งแต่โคตรยากเลยเพื่อนจริง แต่ก็วันนี้ก็แบบมาเล่นสักนิดนึงไม่เสียหลายนะเพื่อนนะตอนนี้ก็แรกแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะครับผมจัดไปไปหมุนมือกันต่อหมุนมือกันต่อ อดีๆนะมวยไทยแตกๆให้กันบ้างเถอะเองก็แตกยากเกินดูดิคือแบบมันมันก็มันแตกยากนะแต่แบบมันแตกเบาเกินนะเพื่อนไม่ไหว มันจะได้กำไรไหมชาตินี้โอ้โหไม่มีสึงไม่มีทรงเลยว่ะเพื่อนไม่มีทรงเลยครับผม รู้สึกว่าจะทรงเน่า งียบฉี่เลยเอ้ยบายมาว่ะจังหวะนี้ฟีเจอร์ แต่ก็ยังเบาอยู่ดีนะ เพราะเกมนี้มันไม่ใช่แบบเกมไหลนะไม่เกมแบบ เออแต่ต้องแต่งเก่าใหญ่ๆถึงจะได้กำไรนะเพื่อนนะมันไม่มีไหลนะเกมนี้หรือไม่ก็เข้าสเก็ตเตอร์อะมาแต่อย่างน้อยก็เข้าฟรีให้หน่อยก็ได้ กูเห็นสเก็ตเตอร์สองตัวหลายรอบแล้วเนี่ยถอยตัวหนึ่งก็ไม่ให้กูเลย โหเน่าจัดเลยเมื่อก่านอะไรกันครับเนี่ย เอ้ย เอาหน่อย เน่าเกิน เน่าเกินพี่ชาย โอ้โหเฮ้ยเน่าจริงเพื่อนโอ้โห ไม่มีทรงเลยครับผม ได้กลิ่นเกลือแบบเค็มปื้ดเลยเค็มปื้ดจัดเลยนะครับผม เอ้ยอย่าหน่อยสเก็ตเตอร์ก็ได้มา มึงเอาสเก็ตเตอร์มาให้กูได้ไหม อะไรกันครับนี่ อะไรกันครับนี่โอเคผมไม่เห็นทรงว่าเราจะมีกำไรจากไหนเลยะ หรือว่าเราเล่นเบ็ดเบาเกินไปวะเออไหนขยับเบ็ดสามหน่อยแล้วกัน ผมว่าเราอาจจะเล่นเบ็ดเบาเกินแม่งไม่แตกให้เลยมาย้ายเบ็ดแล้วนะรอบนี้มาย้ายเบ็ดแล้วเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะครับผมเผื่อจะมีอะไรที่มันดีขึ้นมาบ้าง แต่กูดูทรงแล้วมันดูไม่น่ามีเลยเช็ดเคโอ้โห เซตโคกทำจริงไงนี่ไงบอกแล้วมันต้องมีอะไรดีขึ้นมาบ้างสเก็ตเตอร์มันเข้าแล้ว ฟรีมันเข้าแล้วผมรอบนี้มาขอเอาคืนกันหน่อยไว้ในฟรีนี่แหละมาโอ้โหกูชงมาขนาดนี้ในฟรีมันต้องแตกดีๆแล้วนะจริงนะในดีในฟรีมันต้องแตกดีๆแล้วนะปัญหาทุกคนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครตลอดได้ในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นนะพนะและที่สำคัญคือรับวอลเล็ตด้วยนะครับเฮ้ยแต่จังวันเนี้ย ในฟีมึงยังไม่แต่ให้คุยเหรอเออ ฟีเจอร์กว่าจะเข้าเลยแค่สามสปินแล้วมึงเพิ่งเข้าเออวายมาอย่างเงี้ยค่อยได้หน่อยไปเลยสองสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงเข้ามาอะไรตอนนี้วะโอ้โหดูฟีเจอร์แม่งเพิ่งเข้ามาเพื่อนแต่เลาะรอบนี้น่าจะขึ้นกราไปอยู่เว้ยได้อยู่เว้ยสปินสุดท้ายแล้ว ขออีกหน่อยได้ไหมขออีกดอกหนึ่งมาขออีกดอกหนึ่งมาเออนิดหน่อยก็เอาวะโอ้แต่มันเบาอยู่เลยเพื่อน42บาทกูถามจริง แต่ก็เบ็ดสองไปสามนะนต้องคิดอะไรเยอะมากไปลุยกันต่อผมลุยกันต่อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเข้ากันติดจับแล้วมันเข้าติดกันจับเลยผมจังหวะนี้นะมารอบเมื่อกี้ไม่แตะไม่เป็นไรรอบนี้ขอแก้มือกันหน่อยเว้ยรอบนี้ต้องแก้มือกันหน่อยเว้ยอดีๆนะเพื่อนฟีเจอร์มึงเข้าให้กูหน่อยดิวะไอ้มวยเนี่ยมึงโหวายเออมาหน่อย มาแล้วก็แตกให้ด้วยนะ ที้ครับไปดอกหนึ่งครับผมสิบห้าบาท เอาหมดอะดอกเล็กดอกใหญ่เอาหมดอะช่วงนี้เริ่มขัดสนแล้วอะเออเอาหน่อยเว้ยเหมือนทรงเริ่มจะกลับมาแล้วเมื่อนทรงเริ่มจะกลับมาอยู่ครับผม จะไปเอาละเว้ยเอาละเว้ยวายเข้ารูรัวเลยนะือวายเข้ารูรัวอย่างนี้ว่ายังไงดีสปินสุดท้ายหมดเกาะแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังได้อยู่ต่ออีกหน่อย ได้อยู่ต่ออีกหน่อยไหม เออได้อีกสักดอกหนึ่งก็ยังดีนะครับ ผม 30 บาท ไปเช็คที่สามสิบบาทได้ถือว่าเยอะนะนะแต่ไป 106 บาทว่ะว่ะหลักร้อยมาแล้ว หลักร้อยมาแล้ว ไหนลองเบ็ดห้าแม่งเลยแล้วกัน ยัดยัดแม่งเข้าไปเดี๋ยวมันต้องมีอะไรดีขึ้นมาบ้างเลยเชื่อผม คิดถูกหรือคิด ผิดวะเนี่ยยัดยัดแม่งเข้าไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้าง รือกูคิดผิดหรือเปล่า กูคิดผิดหรือเปล่าวะเนี่ยเช็ดสเคไม่แตกแล้วเช็ดสเคหรือกินกราฟอยู่เอาไว้มันต้องมีตรงมีแตกมั้งแหละวะไป เบ็ด เออเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกัน เบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกัน มันเริ่มไม่ได้หนังใจผมแล้วดิ วันนี้เล่นเบ็ดน้อยคือไม่เคยเล่นเบ็ดน้อยขนาดนี้ นานๆทีนะมื่อถึงจะเล่นไปน้อยขนาดนี้ เอาทุนมาน้อย ไม่ใช่ไม่ค่อยมั่นใจเกมนี้เท่าไหร่เนี่ยเสี่ยงเยอะแต่เมื่อก่อนผมก็เล่นแตกอยู่นะเกมนี้แต่ช่วงนี้ก็นั่นแหละครับตามตามภาพให้ภาพมันเล่าเรื่อง ว่ามันเกลือขนาดไหนแล้วกูจะเนิร์ทำไมวะเนี่ย ดูจากทรงแล้วนะเพื่อน อีกไม่นานอีกไม่นาน เราจะหมด อีกไม่นานเราจะหมด หมดแน่เลยวะเหลือร้อยกว่าบาทแล้วอะมาไม่เป็นไรเผื่อมันจะมีปฏิหารอะไรท้ายกงท้ายเกมอะไรงี้ เรามีความหวังอยู่เสมอนะเพื่อน เราต้องมีความหวังอยู่เสมอเราต้องอย่าย่อท้อไปยัดแม่งให้เต็มที่เลย เป็ดยี่เลยกันเบ็ดสิบไม่ได้ดังใจเนี่ย อันนี้เรียบร้อยเหลือเจ็ดบาทสุดท้ายแล้วกู น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมหมับพอให้ปลาเรียบร้อยหมดตูดเลยยังมาเลยสี่บาทเว้ยเลยสี่บาทเว้ย